สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับ เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการนำเสนอตัวงานของเรานะครับ หลังจากที่เราได้ทำการสร้างแล้วก็ปรับแต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ โดยที่การนำเสนอเนี่ยเราสามารถนำเสนอได้สองแบบหลัก ๆ ด้วยกันก็คือ การนำเสนอตั้งแต่เริ่มต้นกับการนำเสนอตั้งแต่สไลด์ที่เราต้องการนะครับ เริ่มต้นนะครับก็ให้เราคลิกที่แท็บ slideshow ด้านบน ตรงนี้นะครับ อ่ะ คลิกเข้าไปนะครับสังเกตดูนะครับตัวปุ่มเครื่องมือก็จะเปลี่ยนไปครับหลักๆก็คือการเสนอนำเสนอนะครับ ก็จะมีนำเสนอ from beginning ก็คือตั้งแต่สไลด์เริ่มต้น แล้วก็ from current slide นะครับ แล้วก็ present แบบออนไลน์ แล้วก็ custom slide show อันนี้ก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับ ว่าจะนำเสนอสไลด์อันไหนนะครับมาดูเครื่องมือแรกนะครับ from beginning ก็คือเราสามารถที่จะคลิก คลิกเพื่อนำเสนอ งานนำเสนอของเราตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ หรืออวิธีที่เร็วกว่านั้นนะครับ ก็คือกดปุ่ม F5 ที่คีย์บอร์ดได้เลยจะลองคลิก ก็สไลด์แรกนะครับ ก็จะเป็นสไลด์เริ่มต้นของเรา อ่าอีกปุ่มหนึ่งนะครับก็คือ form current slide สังเกตตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สไลด์ที่ 2 ก็ทำการคลิก หรือกดปุ่ม Shift F5 นะครับที่คีย์บอร์ดก็ได้เช่นกันอีกอันนึงนะครับก็คือมากดที่ด้านล่างตรงนี้ ก็ได้เช่นกันนะครับ กดตรงนี้ ่าก็จะแสดงสไลด์ที่2ขึ้นมาอ่าหรือกดตรงนี้นะครับ ปุ่มนี้ก็ได้เช่นกัน ก็แสดงสไลด์ตั้งแต่สไลด์ที่2เป็นต้นไป ทีนี้เรามาดูหน้าต่างนะครับ ในมุมมองการนำเสนอว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ สำหรับในมุมมองหน้าต่างนี้นะครับ ก็เรามาดูนะครับ แถบด้านบนนี้ก็จะเป็นเมนูต่างๆนะครับ ก็อันแรกก็จะเป็นโชว์ทาตบาร์นะครับก็คือกดเพื่อแสดงทาตบาร์ด้านล่าง Deep Set Setting อันนี้ก็เป็นการตั้งค่าการนำเสนอของหน้าจอนะครับ แล้วก็ปุ่มนี้ก็เป็น End End Slide Show นะครับ คือสิ้นสุดการนำเสนอ หรือว่าเราจะกดปุ่ม ESC ที่คีย์บอร์ดก็ได้เช่นกันนะครับ ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็น เวลานะครับที่ทำการนับให้เราว่าเราได้ใช้เวลาไปเท่าไหร่ในการนำเสนอนะครับ ส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นกลุ่มของเครื่องมือในการนำเสนอ นะครับตรงด้านขวานี้ก็จะเป็นสไลด์ถัดไปนะครับ ที่จะแสดงขึ้นมา ส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นบันทึกย่อที่เราได้ทำการบันทึกเอาไว้นะครับ ส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะแสดงว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในสไลด์ที่เท่าไหร่จากทั้งหมดกี่สไลด์นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของเครื่องมือด้านล่างตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ เครื่องมือแรกนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องมือ Pen and Laser Pointer Tool นะครับ อันนี้ก็เป็นการเรียกใช้งานปากกาขึ้นมานะครับทดลองคลิก เราสามารถที่จะเลือก เลเซอร์พอยเตอร์หรือว่าปากกาขึ้นมาสามารถเขียนได้นะครับ บนสไลด์ของเรา สังเกตตัวเมาส์ของเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับ หรือเราจะทำการเป็นสีก็ได้เช่นกัน กดลบก็ได้เช่นกันนะครับ ตัวต่อมานะครับก็เป็นการคลิกเพื่อดูสไลด์ทั้งหมดเราสามารถคลิกเพื่อดูสไลด์ของเราทั้งหมดได้ แล้วก็ไปยังสไลด์ที่เราต้องการได้นะครับ ตัวต่อมานะครับก็เป็นการซูมเพื่อขยายในส่วนที่เราต้องการนำเสนอให้มันใหญ่ขึ้นนะครับทำการคลิกได้ ตัวต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการพักหน้าจอนะครับ ให้เป็นสีดำเราสามารถคลิกได้ แล้วเราก็ทำการบรรยายเพิ่มเติมต่อไปนะครับ ตัวสุดท้ายนี้ก็จะเป็นเครื่องมือ สามารถที่จะเปลี่ยนหน้าจอเป็นสีดำสีขาวได้นะครับ หรือจะฮิตซ่อนตัวพรีเซนต์ของเราไปนะครับหรือจะ จบการนำเสนออได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับในส่วนของการนำเสนออเราสามารถที่จะทดสอบทดสอบบรรยายได้นะครับ ก็อย่างเช่น ในกรณีที่เราทำการบรรยายไปสังเกตตรงเวลาตรงนี้นะครับ ก็จะเล่นไปเรื่อยๆต้องการคลิก หรือถ้าเราต้องการดูมุมมองนำเสนอแบบเต็มนะครับ เราก็สามารถที่จะกด แล้วก็สวัสดตรงนี้ได้ นี่ก็เป็นการเรียนรู้ในส่วนของหน้าจอของมุมมองการนำเสนอนะครับ